รถบันไดครับ เดี๋ยวเราจะไปแคมป์กันที่อ่าวนุ่นนะครับ กงมั่มงเดียวแี้วนั่งเก่งเวงๆอยู่เลยราไปไหนกันครับเดี๋ยวเราจะไปแคมป์ก็ที่อ่าวนุ่นนะครับอ่าวนุ่นเนี่ยก็จะเป็นอ่าว ที่มีนุ่นอยู่ล้อมรอบไปเลยครับไปไหนครับเออไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับ ไปไหนครับ ฝนตกนะครับไปไหนอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวก็มาดูครับว่า พวกเราจะไปไหนกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้สภาพอากาศก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับวันนี้ ตอนแรกว่าจะไปบุแหลมครับบุแหลมบุแหลมบุแหลมหรือเรียกง่าย ๆว่าบุหลนครับไม่ใช่บุบุยบุบุยบุบุยมาใช้กับไปกับ มันนั้นบก i cốt đ ắ n ะเดี๋ยว đâm tắm m ม n h นั่นเลยทริปของผมในครั้งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศฝนตก แต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ครั้งนี้ผมได้มาเจอกับเพื่อน ที่มาร่วมทริปด้วยกัน ผมไม่ได้เจอพวกเขามาเป็น อืม ก็นานอยู่นะ กี่เดือนได้อะประกอบไปด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ครับใช่ครับสี่คนนี้แหละ เออแต่ว่าบรรยากาศแรกที่เราต้องการไปทริปนะฮะ ก็จะเป็นชายหาด และก็ต้นไม้เยอะๆแต่ด้านวันนี้ฝนมาตก ก็ทำให้เรา เออเกิดแผนสองขึ้นมา ย้ายไปที่ที่ ฝนไม่ตก อย่างที่เพื่อนพูดนะฮะอ้าวนุ่ม ทำมาทำมาอยู่ๆนี่เราอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงอ่าวนุ่นนะครับอ่าวนุ่นเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอ่าชุมชนอะไรอยู่ชุมชนบ้านปากบาราครับเอาบางน้ำดีสดครับชุมชนบ้านปากน้ำนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแต่เดี๋ยวนี้นะครับเริ่มมีการพัฒนาทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดีๆอีกที่หนึ่งนะครับที่สามารถอ่า ในวันหยุดนะครับสามารถมาพักผ่อนพาครอบครัวพาแฟนพาเพื่อนๆมาพักผ่อนกันได้นะครับอันแรกอย่างหนึ่งนะครับ ก่อนจะมาแนะนำเลยครับให้ ตัดได้ครับตัดได้ครับให้ ให้ ให้ให้นำอาหารมาด้วยนะครับ เพราะว่ามานั่งกินพูดสังสรรค์อะไรกันในบริเวณนี้ครับคือมันจะได้บรรยากาศแบบแบบ แบบอารูมิไรไม่ไหวเชียวอะไรไม่รู้อ๋อจากปากน้องมาดิยืนมาอยู่ไม่วันเยอะเดือดร้อนลำบากโทรทิศน์ไปทั้งเล่ยมึงลงมาเลยร้องเลยนะจัดไป mấy anh kiếm được chấm gì còn liền mấy đồi ừ, mấy đồi năm đào năm năm mấy đứa mấy đứa khét cá không đi chơi đi chơi con gín là chưa đây răng này nửa đầm này xếp răng này dạ đấy <laughs> à, quá cái lùng bên mày tắt luôn rồi ừ. điều điều tụi bữa con này bữa con con hả con tình gì vậy tình gì ูเล่งมันแป่งกระเรกแล้วดิพระมิคสดาเธบอกให้รู้รักเธอมากเลยจะบอกไม่รักได้ไงเธอโอ้เบบี้น่ารักมากมากเลยแต่เรื่องที่ไม่ได้คาดคิด นอีแล้วนะคะกับข่าวเด่นประเด็ร้อนนะคะกับดิฉันนักห่าวลำดวนไม่นอนจังตอนนี้มีรายงานกล่าวมาว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในที่แล้วนะคะได้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนและผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้ทางที่แพทย์ก็ยังระบุไม่ได้นะคะว่าคนที่เสียชีวิตนะ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นคนคนไหนชื่ออะไร เพราะว่า รู้จักศพแล้วก็ดูไม่ออกนะคะ ก็จะเป็นคนไหนนะคะค่ะสำหรับข่าวด่วนตอนนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ แบบชุบแป้งทอดใส่เลย